ลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน แผ่นยางพาราปูพื้นคอกปศุสัตว์ ลดเจ็บเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหาหนึ่งที่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมบนพื้นซีเมนต์มักต้องเผชิญ คือโคมีอาการบาดเจ็บที่กีบและขา ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการผลิตของฟาร์มครับ นักวิจัยไทยจึงได้พัฒนาแผ่นยางพารา ปูพื้นข้อปศุสัตว์ ที่ได้มาตรฐานมออก ช่วยลดการบาดเจ็บให้แก่โคนม ลดการใช้สารเคมี ในผลิตภัณฑ์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดต้นทุนในการผลิตครับ สวทช พัฒนาแผ่นยางพาราปูพื้นคอกปศุสัตว์ โดยใช้ซิงค์ออกไซด์เกรดพิเศษ ที่มีปริมาณซิงค์ออกไซด์ ต่ำกว่าแผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ผู่วไปค่อนข้างมาก จึงมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสูง มาช่วยลดการบาดเจ็บให้แก่โคนม ในราคาเกษตรกรจับต้องได้ โคนมที่ผ่านการทดลองใช้ มีอาการบาดเจ็บลดลงหรือไม่บาดเจ็บเลย ผลการตรวจสุขภาพออกมาดี ไม่พบผลเสียต่อสุขภาพของแม่โค และคุณภาพของน้ำนม นอกจากนี้ แผ่นยางปูพื้นยังผ่านการทดสอบเรื่องความแข็งแรงทนทานเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์นี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ให้แก่เกษตรกรไทยอย่างแท้จริง วิจัยและพัฒนาโดย m t e c h สวทช วิทยาศาสตร์ก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวไกล พัฒนาไทยให้ยั่งยืน